บทที่ 5 การผลิตแอปพลิเคชันสื่อการสอน เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ conditional blocks เราจะมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสร้าง interactive book หรือหนังสือที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ นำเสนอผลงานและอภิปรายผล และในที่สุดเราจะเอาโปรแกรมไปแปลผล เพื่อติดตั้งลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีการบ้าน ให้สร้างโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา